ผ่านไปยังต้องการเจ้าข้างเคียง แม้ในใจเร้นซ่อนเก็บลึกดิ่งวายวอนลมนำ tình hoài vòn năm I got